ทรงคำครวญว่า พวกเราหาหนทางที่จะพ้นภัยครั้งนี้ ยากที่จะเป็นไปได้ เหมือนหาแก่นต้นกล้วยและต้นงิ้ว เราหมดปัญญาเหมือนช้างขาดน้ำใจเราสัน่นปากคอแห้งผาก เหมือนถูกไฟแผดเผา ไม่มีความเย็นใจ มโหสถคิดว่า พระราชาทรงลำบากมากแล้ว ถ้าไม่พรอพระองค์พระไทยจะแตกสิ้นพระชนชีพ จึงกราบทูลว่า ขอพระองค์อย่าวิตกเลยพระเจ้าข้าข้าพระองค์จะทำให้กองทัพแห่งปัญจาลนครหนีไป ถ้าข้าพระองค์ไม่สามารถช่วยพระองค์ผู้ตกที่ขับขันให้พ้นภัยได้ ปัญญาของข้าพระองค์จะมีประโยชน์อะไร และพระองค์จะมีค่าแผ่นดิน เช่นข้าพระองค์ไว้ทำไม พระเจ้าวิเทหราช สดับคำมโหสถ กลับได้ความอบอุ่นพระทัยว่า พระองค์รอดชีวิตแล้ว เสนกะถามมโหสถว่ามีแผนการอย่างไร จึงจะพาพวกเราหนีรอดไปทั้งหมดได้ มโหสถชี้แจงแผนการว่า จะพาเล็ดลอดออกไปทางอุโมงค์ที่เตรียมไว้ จึงสั่งให้ทหารเปิดประตูอุโมงค์ อุโมงค์ทั้งหมดก็สว่างไปทั่ว มโหสถกราบทูลเชิญพระราชา เสด็จลงจากปราสาท ส่วนเสนกะแก้ผ้าพันศีรษะออก แล้วผลัดผ้ายักรัง มโหสถจึงถามว่าทำอะไร เสนกะตอบว่า การมุดไปทางอุโมงค์ต้องแก้ผ้าโพกยักรังจะได้เดินสะดวก มโหสถบอกว่า อุโมงค์กว้างใหญ่สูงถึงสิบแปดศอก จึงไม่ต้องก้มถ้าต้องการขี่ช้างหรือขี่ม้าไปก็ได้ มโหสถจัดให้เสนกะไปก่อน ถัดมาเป็นพระราชา ส่วนตนเองรังท้าย ที่เป็นเช่นนี้ เพราะเกรงว่า พระเจ้าวิเทหราชจะมัวทอดประเนตรอุโมงค์ที่ตกแต่งไว้แล้วล่าช้าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปพรางทอดประเนตรอุโมงค์คนรับใช้มโหสถรู้ว่า พระเจ้าวิเทหราชเสด็จมา จึงนำกสัตย์ทั้งสี่พระองค์ ออกจากอุโมงค์ให้ประทับอยู่ณพระพากว้างใหญ่ พระเจ้าวิเทหราช เสด็จออกจากอุโมงค์กับมโหสถ พระนางสลาปเทวี พระนางนันทาเทวี เจ้าชายปัญจาลจันทกุมาร และเจ้าหญิงปัญจาลจันที เห็นพระเจ้าวิเทหราช กับมโหสถก็ทราบว่า ตกอยู่ในเงื้อมมือศัตรูอย่างแน่นอน ก็ทรงหวาดหวั่นต่อความตายต่างร้องไห้อื้ออึง ขณะนั้น เป็นเวลาเดียวกับพระเจ้าจุลนีเสด็จไปดักอยู่ ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาห่างจากกองทัพหลวงออกไปประมาณหนึ่งคาวุธ ด้วยทรงเกรงว่าพระเจ้าวิเทหราชจะหนีไปทางน้ำในเมื่อราตรีเงียบสงัด พระเจ้าจุลนี ได้ทรงสดับเสียง คล้ายเสียงร้องของกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ ทรงประสงค์จะตัดถามทหารว่า นั่นใช่เสียงพระนันทาเทวี และลูกเราหรือไม่ แต่ก็หาได้ตรัสไม่ เพราะทรงเกรง ถูกทหารเย้ยหยันว่าพระองค์อ่อนแอถอดพระเนตรเห็นพระนางนันทาเทวีที่ไหน ส่วนมโหสถเชิญพระธิดาปัญจาลจันที ประทับนั่งบนกองรัตนะ แล้วอภิเษกในที่นั้น กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่า พระองค์เสด็จมา เพื่ออภิเษกพระธิดานี้เป็นมเหสีของพระองค์ เรือสามร้อยลำได้เทียบท่ารอรับเสด็จอยู่แล้ว ขอพระองค์เชิญเสด็จเถิดพระเจ้าข้า พระเจ้าวิเทหราชจึงเสด็จลงจากพระพรามขึ้นเรือ พร้อมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ มโหสถได้ถวายอนุสาสว่าข้าแต่สมมติเทพบัดนี้ พระเจ้าจุลนีเป็นพ่อตาของพระองค์ พระนางนันทาเทวีเป็นแม่ยาย ขอพระองค์จงปฏิบัติเหมือนปฏิบัติต่อพระราชมารดาของพระองค์เอง ขอพระองค์จงรักใคร่พระปัญจาลจันทราชกุมาร เหมือนพระเทศพาดา ร่วมพระอุทธรมารดาเดียวกับพระองค์ ส่วนพระธิดาปัญจารจันทีนี้ เป็นราชบุตรีของพระเจ้าจุลนี ที่พระองค์ทรงปรารถนายิ่งนัก ขอพระนางจงเป็นมเหสีของพระองค์ และพระองค์จงดูแลเอาใจใส่ธนุถนอมพระนาง ให้สมกับที่พระองค์เสี่ยงชีวิตจึงได้มา มโหสถยืนกล่าวอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา พระเจ้าวิเทหราช มีพระประสงค์จะรีบเสด็จไปจึงตรัสว่า เจ้ามัวชักช้าอยู่ทำไม รีบขึ้นเรือไปเร็วเถิด มโหสถกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้า ข้าพระองค์ยังไปไม่ได้ แม่ทัพจะทิ้งทหารเอาตัวรอดไม่ถูกต้อง ข้าพระองค์พาพวกเขามาจากกรุงมิถิลาแล้ว จะทิ้งพวกเขาไว้ให้พระเจ้าจุลนีเข็นข้าไม่ได้ พวกเขาเดินทางมาไกลล้วนมีใจทำงานเพื่อพระองค์ ต่างหิวกระหาย บางพวกกำลังกินข้าว บางพวกกำลังดื่ม บางพวกเหน็ดเหนื่อยก็นอนหลับ บางพวกเจ็บป่วย ต่างทำงานหนักร่วมกับข้าพระองค์มาตลอดสี่เดือน ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า พวกเราหนีออกมาทางอุโมงค์ ข้าพระองค์ทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่ไม่ได้ แม้แต่คนเดียว ข้าพระองค์จะนำพวกเขากลับทุกคน ไม่เว้นแม้แต่จะเป็นศพทรัพย์สินที่พระเจ้าจุลนีประทานก็จะไม่เหลือไว้ ขอให้พระองค์รีบเสด็จอย่าหยุดพักที่ไหน แม้แต่ราตรีเดียว ขอพระองค์สลับช้าง ม้าพาหนะ ซึ่งเหน็ดเหนื่อยแล้ว เสด็จขึ้นพานะที่ยังมีกำลังดีที่ข้าพระองค์เตรียมไว้เป็นระยะ กลับกรุงมิถิราอย่างรวดเร็ว พระราชารู้สึกเป็นห่วงมโหสถขึ้นมาอย่างจับใจ ตรัสว่า มโหสถเจ้าอย่าโง่นักเลยกำลังทหารเจ้าน้อย ไม่มีทางสู้กองทัพพระเจ้าจุลนีได้หรอกมโหสถกราบทูลว่า แม้มีทหารน้อยหากมีความคิด ก็สามารถเอาชนะกองทัพที่มีแสนยานุภาพมาก แต่ไร้ความคิดได้ ข้าพระองค์ รบด้วยปัญญา ไม่ใช่ รบด้วยอาวุธ ขอเชิญพระองค์เสด็จเถิดพระเจ้าข้า